สวัสดีอีกครั้งนะฮะ กลับมาพบกับอีกเซสชันหนึ่งของ YouTube ของเรานะครับนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จัก YouTube กันมากอีกนิดหนึ่งนะฮะกันมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันค้นหาของ YouTube กันหรือฟังก์ชัน Search ของ YouTube นะครับ เอาล่ะ ทุกท่านนะฮะจะเห็นกล่อง สี่เหลี่ยม ๆ ตรงนี้นะฮะ ที่มีคำว่า search แล้วก็มีรูปแว่นขยายอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชัน search ของ YouTube นะฮะ เมื่อเราอยากได้ค้นหาอยากได้วิดีโออะไรเราก็ค้นหาที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองค้นหาวิดีโอที่ต้องการดูนะฮะเอาละ ค้นหาคำว่า ไทยมูกนะครับ นี่พอผมค้นหาคำว่าไทยมูกนะฮะ ก็จะขึ้นผลลัพธ์ออกมาตามที่เห็นนี้เลยนะฮะ อย่างแรกเลยนะฮะ อันเนี้ยเขาเป็นช่องนะช่องไทยมูกนะครับ ซึ่งเป็น เป็นช่อง ช่องวิดีโอช่องหนึ่งของ YouTube นะฮะ ซึ่งเราสามารถไปกด subscribe ได้นะฮะ ตอนนี้เห็นไหมฮะมีคน Subscribe แล้ว 145 ท่านนะฮะมี 17 วิดีโออยู่ในนี้นะครับ อาจจะมีไม่เยอะนะฮะก็จะมีวิดีโอที่ค้นที่เราค้นหาเนี่ยอีกมากมายเลยนะฮะเยอะแยะมากมายเลย แสดงให้เห็นอยู่บนนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถค้นค้นหาได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการมากขึ้นนะฮะเอาล่ะแต่ว่า เราอยากจะฟิลเตอร์หรือกรองผลลัพธ์ขึ้นมาอีกนะฮะ อันนี้จะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะ มีวิดีโอเกี่ยวข้องเนี่ย5,990วิดีโอเลยที่เกี่ยวข้องนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เป็นช่อง หรือว่าเป็นสื่ออื่นก็ตาม เป็นเพลย์ลิสต์อะไรก็ตามนะฮะ เอาล่ะ เราอยากให้มันแคบลงมาหน่อยนะฮะ เราอยากจะฟิลเตอร์เราอยากจะกรองของมันให้มันแคบลงมานิดนึงนะครับ เราใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะฮะ ฟิลเตอร์อยู่ขวามือเนี่ยฮะ เห็นไหมฮะ ทางด้านขวามือนะครับ ตัวนี้เมื่อเรากดคำว่าฟิลเตอร์ลงมาแล้วนะฮะ เราจะเห็นฟังก์ชันในการกรองหลาย ๆ อย่างเลยนะครับ อันแรกเลยอัปโหลดเดตตัวนี้นะฮะ เราสามารถกรองหรือว่าจำกัดการค้นหาในช่วงระยะเวลาที่เขาอัปโหลดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในวันนี้ สัปดาห์นี้เดือนนี้หรือปีนี้ก็สามารถทำได้นะครับ เราก็จะได้วิดีโอที่ใหม่สดใหม่นะครับ อันที่ 2 นะครับฟังก์ชันที่ 2ก็คือ type นะฮะ type หรือชนิดของสิ่งที่เราต้องการค้นหาใน YouTube นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะฮะเป็นแช a n นลหรือช่องนะฮะเป็น playlist เป็น movie หรือเป็น show ก็สามารถค้นหาได้ ก็อาจจะกรองเข้ามาได้อีกนิดนึงนะครับ duration ตัวนี้นะฮะ duration หรือความยาวนะฮะเขาก็จะมีให้เลือก 2 ฟังก์ชันก็คือ short นะฮะหรือสั้นๆ ก็คือน้อยกว่า 4 นาที หรือลแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงก็คือ long หรือว่าน้อยกว่า 20 หรือว่ามากกว่า 20 นาที ขอโทษทีนะฮะ ต่อมานะฮะฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวกรอง ที่เป็น 4K นะฮะ วิดีโอที่เป็น 4K เป็น HD หรือ High Definition นะฮะ หรือวิดีโอที่มี Subtitle หรือ CC ตัวนี้ก็สามารถเลือกดูได้นะครับ เป็น Creative Commons หรือเปล่า นะฮะ สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะฮะ สามารถนำไปดัดแปลงได้หรือเปล่า ตัวนี้นะครับ ตัว Creative Commons ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะฮะ เป็น 3D หรือเปล่านะครับ เป็น Live เป็น purchase หรือว่าเป็น 360 องศาหรือเปล่า เราสามารถเลือกตัวนี้ได้เลยนะฮะเลือกฟิลเตอร์ตัวนี้ได้นะครับอันนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชัน sort by ตัวนี้เขาก็จะให้เราเลือกว่าจะอัปโหลดเดตวันไหน นะฮะวิวเขานะฮะ นับวิวว่า sort by view ก็คือ เอาวิวที่สูงที่สุดขึ้นมาก่อน อะไรเงี้ยนะฮะ rating นะครับความนิยม ขึ้นมาตัวนี้ นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการค้นหาคร่าวๆนะฮะ ที่เราสามารถเลือกได้นะฮะทำให้การค้นหาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก YouTube โดยตรง นะครับนะสมมุติว่าผมต้องการเลือก วิดีโอที่เป็น Creative Commons นะฮะ เราก็จะได้วิดีโอที่เป็น Creative Commons ที่สามารถนำไปใช้ในสื่อการสอนได้เนี่ย ขึ้นมาให้เราเลือกใช้กันเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถนำไปเลือกใช้ได้ นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะมีมามากมายเลย ตัวนี้นะครับสามารถนำไปเลือกใช้ได้นะฮะตัวนี้ เอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆของการกรองผลลัพธ์การค้นหานะครับสส่วนในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องใดเดี๋ยวเรามา ติดตามชมคลิปต่อไปกันนะครับ